สวัสดีค่ะ คลิปวิดีโอนี้นะคะ เราจะมาเรียนรู้ในเรื่องของการแทรก และปรับแต่งภาพ นอกจากการพิมพ์ข้อความลงไปในเอกสารแล้วนะคะ โปรแกรม Microsoft Word ยังสามารถแทรกไฟล์รูปภาพ หรือองค์ประกอบอื่นๆ ลงไปได้ด้วยเช่นกัน หากแต่การทำงานกับวัตถุเหล่านั้นจำเป็นต้องทราบถึงวิธีการนำเข้ามา และใช้งาน ซึ่งจะกล่าวดังต่อไปนี้นะคะ การแทรกรูปภาพนะคะ ใส่ลงในเอกสารสามารถทำได้ 2 รูปแบบคือ การแทรกไฟล์รูปภาพที่ผู้ใช้มีอยู่แล้วนะคะ ซึ่งการแทรกไฟล์รูปภาพที่ผู้ใช้มีอยู่แล้วนะครับ จะเป็นการแทรกไฟล์รูปภาพที่มีอยู่ในเครื่องนะคะ และการแทรกรูปภาพที่มีอยู่ บนระบบอินเทอร์เน็ตนะคะซึ่งเรียกว่าการแทรกแบบออนไลน์พิกเจอร์นั่นเองค่ะ ราวนี้นะคะเรามาดูตัวอย่าง การแทรกภาพจากไฟล์รูปภาพที่มีอยู่ การแทรกไฟล์รูปภาพลงในเอกสาร จากการนำเอาภาพที่ผู้ใช้มีอยู่แล้ว มาแทรกเข้าไปนะคะ สามารถทำได้ดังนี้ 1. นะคะ คลิกปุ่มริบบอน insert นะคะ 2. คลิกเลือกคำสั่ง picture นะคะ 3. นะคะ ในหน้าต่าง insert picture นะคะให้คลิกเลือก ตำแหน่งนะคะ ที่เราเก็บไฟล์ภาพนั้นไว้ค่ะ 4. นะคะ คลิกเลือกรูปภาพ 5. คลิกปุ่ม insert ค่ะ จากผลลัพธ์นะคะเราก็จะได้ตัวอย่างการแทรกไฟล์รูปภาพนะคะ ที่มีอยู่ในเครื่องคอมพิวเตอร์ของเราค่ะ ต่อไปนะคะเป็นการแทรกภาพจากอินเทอร์เน็ตนะคะ หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าออนไลน์พิเจอร์นะคะ ในโปรแกรม Microsoft Word เวอร์ชัน2013 นะคะ สามารถนำรูปภาพ จากในระบบอินเทอร์เน็ตนะคะมาใช้งานได้ทันที ซึ่งสามารถทำได้ดังนี้นะคะ 1. นนะคะให้เราคลิกริบบอน insert ค่ะ 2. คลิกเลือกออนไลน์พิกเจอร์นะคะ 3. จะแสดงหน้าต่างของการ insert picture นะคะ ซึ่งมีอยู่ 2 ส่วนก็คือมี bring image search นะคะ แล้วก็มี one bright personal นะคะซึ่งจาก การค้นหานะคะให้เราเลือกช่องเสิร์ชนะคะก็คือ bring image search นะคะ ให้เราพิมพ์ชื่อรูปภาพที่ต้องการค้นหา จากนั้นนะคะให้เราคลิก search จะปรากฏ dialog box ผลลัพธ์ขึ้นมานะคะ ให้เราเลือกรูปภาพที่ต้องการนะคะ หลังจากนั้นคลิกปุ่ม insert อีกครั้งค่ะ นี่คือผลลัพธ์การแทรกภาพจากอินเทอร์เน็ตนะคะ หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า ออนไลน์พิกเจอร์ค่ะ ต่อไปนะคะเป็นการปรับขนาด เรียกอีกอย่างหนึ่งว่า resize picture นะคะ ขนาดของไฟล์รูปภาพหรือวัตถุ ที่ถูกแทรกเข้ามาในงานเอกสารนั้น ถ้ามีขนาดใหญ่มากๆนะคะ หลังจากนำเข้ามาขนาดจะลดลงอัตโนมัติ หากเป็นขนาดที่ ยังไม่ตรงตามความต้องการของผู้ใช้ การปรับขนาดเองนะคะ คลิกเลือกรูปภาพหรือวัตถุที่ต้องการจะปรับขนาด ให้เห็นกรอบพื้นที่ของวัตถุนั้นๆก่อนนะคะ 2. คลิกเลือก บริเวณมุมใดๆนะคะของกรอบพื้นที่ โดยให้สังเกตนะคะว่า ตัวชี้เมาส์ เปลี่ยนรูปร่างเป็นลูกศรมุมนะคะเราสามารถเลือกยืดขยายได้ตามความต้องการนะคะ ซึ่งถ้าเกิดให้รูปภาพปรับตามมาตรฐานนะคะเราจะต้องเลือกมุมใดมุมหนึ่งนะคะเพื่อที่จะปรับย่อขนาดของรูปภาพนะคะ แต่ถ้าหากเราปรับขนาดตามลูกศรนนะคะเราก็จะได้ขนาดที่ ไม่สมอัตราส่วนของภาพนั้นๆนนะคะ ซึ่งเราสามารถเลือกเมาส์ปรับขนาดตามต้องการนะคะนี่ก็เป็นอีกวิธีหนึ่งในการปรับขนาดภาพ หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า resize a picture ค่ะ ต่อไปนะคะจะเป็นการตัดภาพหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า crop a picture นะคะ วิธีการตัดภาพนะคะสามารถทำได้ดังนี้ค่ะ 1. นะคะคลิกเลือกวัตถุที่ต้องการปรับขนาดโดยการตัดขอบภาพนะคะ ให้เห็นกรอบพื้นที่ของวัตถุนั้นๆก่อนนะคะ 2. นะคะคลิกเลือกคำสั่งนะคะ ribbon format นะคะ ที่กลุ่มไซส์ของ picture tool นะคะ ให้เราเลือกคำสั่งครอปค่ะ หลังจากนั้นนะคะก็จะปรากฏตามผลลัพธ์ตามในรูปนะคะ แล้วให้เราคลิกค้างบริเวณใดบริเวณหนึ่งนะคะ ให้เราเลือกครอปภาพตามความต้องการของเราเลยค่ะ หรือคลิกเมาส์ปรับขนาดนะคะ อ่า เมื่อเราได้เลือกรูปภาพเสร็จแล้วนะคะ ให้เราคลิกไปยังพื้นที่นอกรูปภาพนะคะ เมื่อเมื่อปรับขนาดอะไรเรียบร้อยแล้ว หลังจากนั้นนะคะ ผลลัพธ์นะคะ ภาพที่ได้หลังจากครอบค่ะ นี้ก็จะเป็นการตัดภาพหรือเรียกอย่างหนึ่งว่า crop a picture นะคะ ต่อไปเป็นการลบพื้นหลังของรูปภาพนะคะหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า remove background นะคะ ภาพบางภาพนะคะเมื่อเราแทรกเข้ามาแล้ว สีของพื้นหลังนะคะอาจจะไม่สวยหรือไม่เหมาะสม ผู้ใช้สามารถลบพื้นหลังเหล่านั้นทันทีได้เองนะคะ โดยสามารถทำได้ดังนี้ค่ะ 1. นะคะคลิกเลือกรูปภาพที่เราต้องการลบพื้นหลังออกนะคะ 2. คลิกเลือกคำสั่งที่ Ribbon Format นะคะ 3. นะคะคลิกเลือก Remove Background นะคะซึ่งจะอยู่ในกลุ่มคำสั่งของ Adjust นะคะให้เราคลิกเลือกหนึ่งครั้งค่ะหลังจากนั้นนะคะก็จะปรากฏ การ remove background นะคะ ซึ่งในภาพของตัวอย่างนะคะมันจะเป็นภาพที่เราครอปมาก่อนหน้านี้นะคะ ต่อไปนะคะถ้าเกิดภาพของเรานะคะ ที่เราต้องการลบแบล็ r กราวออกนะคะ ให้เราเลือกในส่วนของรูปภาพนะคะตามความเหมาะสมนะคะ ซึ่งในภาพตัวอย่างนะคะจะเป็นรูปผีเสื้อนะคะ แต่รูปแบ็กกราวจะถูกรีมูฟออกไปหมดแล้วนะคะ อันนี้เราก็เลยไม่จำเป็นที่จะต้องใช้แถบเครื่องมือเพิ่มนะคะ ซึ่งแถบเครื่องมือพวกนี้นะคะ เป็นการสร้างจุดมาร์กนะคะ คือเก็บส่วนของภาพไว้นะคะ ก็คือ mark area to keep อันนี้จะเก็บส่วนของภาพไว้นะคะ ต่อไปเป็น mark area to remove นะคะ ก็จะเป็นการสร้างจุด mark คือลบส่วนของภาพนั้นๆไปนะคะ ต่อไปนะคะก็จะเป็น delete mark นะคะ ก็จะเป็นการลบจุด mark ต่างๆนะคะ ส่วน d e c a s all change นะคะก็คือยกเลิกทั้งหมดค่ะ ต่อไปเป็น keep change นะคะ ก็คือยืนยันคำสั่งทั้งหมดนะคะ ซึ่งเราคลิกนอกกรอบพื้นที่ 1 ครั้งนะคะ ก็จะได้ภาพผลลัพธ์นะคะ ในการ remove background ออกค่ะ ต่อไปนะคะ หัวข้อสุดท้ายก็คือ การยกเลิกการปรับแต่งภาพนะคะ หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า reset picture นะคะการยกเลิกการปรับแต่งภาพนะคะ ใช้ในกรณีที่ต้องการให้ภาพนั้นกลับคืนสู่สภาพเดิม ที่ไม่ได้มีการตกแต่งใดๆ จะเป็นภาพเหมือนต้นฉบับในครั้งแรกที่แทรกเข้ามาในงานเอกสาร ผู้ใช้สามารถทำการยกเลิกการปรับแต่งภาพได้ดังนี้นะคะ 1. คลิกเลือกภาพนะคะ ที่ต้องการยกเลิกการปรับแต่งนะคะ 2. คลิกริบบอนฟอร์แมตค่ะ 3. นะคะ ให้เราคลิกในกลุ่มของ Adjust นะคะ แล้วให้เลือก Reset Picture ค่ะ จากนั้นนะคะให้เราคลิกหนึ่งครั้งค่ะ ผลลัพธ์ที่ได้นะคะก็จะเป็นการใช้คำสั่ง reset picture นะคะ เพื่อทำการยกเลิกการปรับแต่งภาพ ตามผลลัพธ์นี้เลยนะคะ